ก็ มีสเก็ตเตอร์ แล้วก็มีหวายก็ แล้วก็มีตัวแจกตามปกตินะเพื่อนนะก็ ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับผมนั่นแหละเออมันก็คล้ายๆกับเกมในค่ายพีปกติแล้วนะเพื่อนแล้วก็มีพวกตัวคูณตัวใหญ่สเก็ตเตอร์ 4 ตัวนะ เกมนี้ก็แตกตามปกติแล้วเพื่อนเหมือนเกมในค่าย p ีเกมปกติเลยครับผมมา มาลุย กันเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วเบ็ดหนึ่งนั่นแหละเพื่อนสิบสปินลังกราฟกันไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะเพื่อนมามามาดูว่าวันนี้จะแตกดิบแตกดีหรือเปล่านะสำหรับเกมเพอร์ซิอุส โอ้โห แต่กูดูทรงแล้วอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ย เออเอาหน่อยดิวะสิบสปินมึงจะไม่แตกเลยก็เกินจริง มันจะไม่แตกเลยก็เกินไปเพื่อน โอ้โหสิบสปินแตกรอบเดียวถามจริง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ต้องให้บ่นต้องให้บ่นไปไหลไปดิ ไม่ไหลซะด้วยไม่ไหลซะด้วย โอ้โห สิบสปินได้มาไม่ถึงบาทนะเพื่อนไป ไปเบ็ดสองเลย ค่อยๆไต่เบ็ดไปนะครับ ผม ทุนเราน้อยนะเพื่อนจัดไป ผมได้กลิ่นเกลือมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ะเพื่อนว่ะอาจจะไม่เกลือก็ได้อาจจะไม่เกลือก็ได้มา ขอไม่เกลือแบบเมื่อวานนะผมเมื่อคืนเมื่อวานไม่เกลือจ้าบไอ้กินน้ำเต้าปูปลาเมื่อวานไม่เกลือจ้าบนะเพื่อนนะ เออไปดีไปดีไปดีไหลไปดีมันต้องอย่างนั้นดิมันต้องอย่างนั้นดิเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ส่งเริ่มมีอยู่ส่งมีอยู่ส่งมีอยู่เพื่อน รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำไมมันเงียบจัดวะเพื่อนทำไมมันเงียบจัดเนี่ยเอาหน่อยดิวะหูไม่ไม่ค่อยเดือดเลยเกมค่ายบีจีช่วงเนี้ย เออเกมที่ผมเล่นช่วงนี้ไม่ไม่เดือดสักเกมทำไมวะดวงผมไม่ดีขนาดเลยนะ โอ้โหโอ้โหดูดิดูดิเพื่อนดูดิแม่งไหลแบบไหลลงอ่ะ คือมันไม่ได้ไหลแบบไหลดีนะแม่งไหลลงอ่ะเอ้า มาเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหพอจะมาก็มาแบบไม่บอกไม่กล่าวจัดไปดิ โอ้โหพอจะมาก็มาแบบงงๆเลยนะเมื่อนะ เออ มาดิวะมาดิวะอย่างน้อยขอในฟรีเกมแบบแจ่มๆอย่างโอ้โหแล้ววายไปอยู่ช่องหลังหมดเลยไม่งั้นนะมึง ไม่งั้นมีเต็มกราฟผมบอกเลย ไม่งั้นมีเต็มกราฟคูณ21 ไปแล้วจังหวะนี้ แล้วในฟรีเกมแม่งเก็บตัวคูณด้วยนะเมื่อไรตัวคูณเกมนี้แม่งโคตรโหดบอกเลย ตัวคูณเกมนี้แม่งโหดจริงจับไปดีจับไปดีขอเดือดเดือดขอเดือดเดือด เออหมาบเข้าห้าแล้วสะสมตัวหูคูณสามสิบสองคูณสามสิบสองไปแล้วจังหวะนี้เพื่อนคูณเยอะแต่ไม่แตกกันเท่านั้นนะ ขอแตกๆหน่อยนะเพื่อนเอาหน่อย เออหมาบเข้าให้ครับผมจัดไปไหลต่อไปไหลต่อสวยๆไหลต่อสวยๆมาดิครับ ผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วจัดไป41บาทนะเพื่อนนะเบ็ดสองบาทไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะเพื่อนลุยกันต่อลุยกันต่อ เอาหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อย มาด้วยนี่เพื่อนสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ว่ะแล้วไหลต่อไม้คูณสามสิบแปดไม่ไหลนะเพื่อนเสียดายนะผมกำลังมาดีเลยตัวคูณกำลังแบบจังหนับเลยนะเพื่อนนะได้มาแปดสิบห้าบาทผมถือว่าได้อยู่ไป ไหลกันต่อ เพื่อนไหลกันต่อขออยากขยับไปเบ็ดห้าเลย ขอสะใจสะใจหน่อย สะใจไหมล่ะมึงสะใจไหมล่ะ เออ เออโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกินไป มันไหลเกินไหลลงเกินเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห จุกจัดผมบอกเลยว่าจุกจัดเมื่อกันดอกนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหถาจริงเช็ดโคกมันเกินไปอ่ะเพื่อน คือมันจะเออ มันต้องแตกบ้างดีมั้งมันต้องโทสามไปแล้ว ไหลไปดีไหลไปดีมันต้องอย่างนี้ เนี่ยเขาคุยกันได้ หน่อยจัดไปโสิบหกไปแล้ว ไหลต่อไหม ยังได้อยู่อ่ะ ยังได้อยู่แล้วมีดมา่ะมีดมา โอ้โห มีช่องสามไม่มาไม่งั้นไหลต่อแล้วน่ะรางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาต่อร้อยเก้าบาทจัดไปดิโอ้โห เมื่อกี้ผมท้อแล้วเมื่อตอนแรกอะไม่ไม่แตกเลยเกินไปโอ้โหเดี๋ยวสเกตเตอร์มาต่อสเกตเตอร์มาต่ออย่างต่อเนื่องไปดีจัดไปดิครับ ผม อย่างนี้สวยๆเลย อย่างนี้สวยๆไปเลย มาดิครับมาดิครับมาแล้วเว้ยทรงเริ่มมาแล้วเพื่อน สิบปีนไปขอดีๆนะ ขอดีๆนะ ขอจำแจมนะ เออ วายมาเงี้ยไปอีกเคด้วยว่าไงเคด้วย เคด้วย เคด้วยไม่มาแต่คิวมาแทน เคด้วยไม่มาแต่คิวมาแทน เออไหลไปดิไหลไปดิครับไหลไปดิครับ ไปไงต่อ ยังมาอยู่อะเคด้วยมาจนได้ เคด้วยมาจนได้ โอ้โห แล้ววาาช่องสองทำหน้าผิดหวังได้ไงวะเนี่ยทรงกำลังมาเลยเพื่อน เออไปต่อเลยครับ ไปต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไปกันต่อ อย่าง ต่อเนื่องเอ มา แบบเต็มกราฟดอกนี้คูณ 13 ไปแล้วคูณ13 ว่ายังไง เออโอ้โหมาจัดมันจับ มันจัดบอกเลยว่ามันจัดไหลๆอย่างนี้โคตรมันครับผม รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตสูงสุดไม่กันไป268บาทจัดไปดิเอาเรื่องครับผมสวยๆงามๆสวยๆงามๆไปเลย ขออีกหน่อยได้ไหมนะเพื่อนอีกสามสปินสุดท้ายมาสองแล้วสองแล้วว่าไง มันจะไม่แตกแล้วหรอเออมาอีกหน่อยจัดไปคนสิบเจ็ดไปแล้วคนสิบเจ็ดไปแล้วสปินสุดท้ายแล้วนะจังหวะนี้เออยังได้ยังได้อยู่แล้วไหลต่อไหมคูณยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเจ็ดไม่ไหลแล้วนะเพื่อนหมดกอกไปแล้วครับผมสปินรอบนี้ได้มาสามร้อยสามพันเอาเรื่องจัดจัดนะเพื่อนนะมามามาขอยาขยับเบ็ดกันต่อไปเบ็ดสิบเลยนะเพื่อนนะมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยทุนเริ่มมานะผม ซือแรกๆมันจะไม่ค่อยแตกนะเมื่อกี้นี้ผมเริ่มจับทรงได้แล้วผมเริ่มจับทางมันได้แล้วแรกๆมันจะไม่ค่อยแตกมันทำให้เราตายใจนะเพื่อนแล้วหลังๆมันจะแตกเป็นตังหนับเลยนะเออ เกมนี้แบบพีิกเกมดีจัดมาดีมาดีแล้วตัวแพงตัวโอ้โหตัวแพงนานๆทีมันจะเข้านะเนี่ยเพื่อนเบ็ดยี่เลยแล้วกันเออมาดิวะมาดิวะ สวยเอไหลไปไปไงต่อยังไหลอยู่มั้งไม่ไหลแล้ว ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนๆสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม มีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมแล้วจังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาอีกแล้วโหเข้าดีจัดๆวะเข้าดีจัดๆเรื่อนมาเอาเรื่องก็นั่นแหละมีโปรรับให้ตลอดนะเพื่อนนะอย่าลืมตามมากันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นเมนที่ปักหมุดเท่านั้นเพื่อนไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ เออวายมาแบบการันตีการแตะไปดอกนี้โอ้โหคุณติดไปไหลๆดิไรเราหูไม่ไหลวะตรงกำลังมาดีแล้วเชียว ขอจำแจมนะขอจำแจมนะเบนยี่ขอจำแจมนะสวยงามคูณ 13 ไปแล้วเพื่อนเออเอมาอย่างนี้สวยเลยผมชอบเลยมามามามามาอีก6สปินอีก6สปินว่ายังไงแอบเงี้ยแอบเหงาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเบนยี่เลยนะเว้ยเฮ้ยเอาหน่อยเบนยี่เอาหน่อยฮัลโหลโอ้โหไหลจัดไหลลงละเริ่มไหลลงละสองสปินเองเอ้ยเอาหน่อยเพื่อนสปินสุดท้ายแล้วว่าไง อยู่ยังได้อยู่เว้ย ไปไงต่อ ไหลไหม ไหลไปดิไหลไปดิครับผมแล้ว คุณคุณยิบตีไปแล้วยังไหลต่อไหมยังไหลต่อเพื่อนเอาเรื่อง จัดๆ ดอก นี้รู้เรื่อง บอกได้เลยว่าดอกนี้รู้เรื่องรามวันก้อนโตไปเมกาเจ็ดร้อยบาทท่วนครับผมเอาเรื่องจัดได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ 939 บาทนะเพื่อนโอ้โหมาดี จัดๆนะเพื่อนทุนร้อยไปพันสามจังหวะนี้ไป เบ็ดหนักๆไปเลย ขอแจมแจมขอแจมแจมไหลหรือเปล่า ไหลไปดิคูณฮะสะด้วยไปไงต่อ ยังไหลต่อโอ้โห ลหลต่อยสักนิดสักหน่อย ผมรู้สึกได้ว่าวันนี้ น่าจะจบดีอยู่นะเพราะนั้นน่าจะจบดีแบบได้กำไรอยู่ผมว่าเออขูนก้าวไปดีแล้วไหลต่อคูณสิบหกไหมคูณสิบหกโอ้โหนึกว่าคูณสิบหกจะแตกสักหน่อยแม่งกำลังมาดีเลยไปไปเพื่อนไปเพื่อนฮึบฮึบโอ้โหสเก็ตเตอร์ก็ยังจะมาเพื่อนนะมาดีจริงวันนี้ฟรีเกมเข้าดีจัดจัดบอกเลย จัดไปดีรอไลน์เพื่อน เตอร์แม่งเข้าดีจัดอะวันนี้ เข้ามาสามสี่รอบแล้วมั้งเนี่ย เออไปดีไปดีไปเจ็ดสิบบาทไปเจ็ดสิบาทฟิกเกมไปเจ็ดสิบาท ไม่แตกหนักก็ไม่ได้แล้ว จริงไม่แตกหนักก็ไม่ได้แล้ว ไปกันต่อสวย ไหลๆอย่างนั้นแหละตัวคูณมาหน่อยดิขอตัวคูณหน่อยตัวคูณอ่ะ เออ เคด้วยว่าไงเคด้วยนะเคด้วยอ่ะขอตัวคูณเคด้วยอย่างงานแหลมต้องอย่างงานหมาเข้าให้ตัวคูณสิบไปแล้วครับผมและไหลต่ออย่างต่อเนื่องและไหลต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้บอกเลยว่าแจมแหลมว้าวครับผม คูณสิบแล้วนะเมื่อนะคูณสิบไปแล้วอีเจ็ดสปิน จัดมาจัดมาจัดมาเออต้องอย่างนี้ดีกว่าตองอย่างนี้เราคูณสิบเก้าโอ้โหโอ้โหตัวคูณแบบโคตรจังนะบอกเลยว่าตัวคูณแบบโคตรจังนะแต่ก็ยังไม่ได้กรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตนะเพราะมันไปเจ็ดสิบเออไปต่ออย่างต่อเนื่องไม่รอแล้วคูณ22 ไปแล้วเพื่อน ตัวคูณไม่งดีจริงเกมนี้อีกสามสามสุดท้ายมา สามสิบสุดท้ายก็ยังแตกให้เราเอาหูตัวคูณสามสิบสามคูณสามสิบสามว่ายังไงยังแตกต่อ ยังแตกต่อแล้วไปยังไงต่อจังหวะนี้ เออมา มาดี มาดี มาดี มาดีครับ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้ว จังหวะนี้แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่ มาดูการเพื่อน เท่าไหร่วันนี้โอ้โหไหลจัดไหลจัดไหลดิไหลดิไหลดิโอ้โหซุปเปอร์ไมกาไป11,133 บาทดิเช็ดโคกบอกได้เลยว่าหมื่นไม่แตกมานานแล้วนะเพื่อนช่วงเนี้ย โอ้โห มาจนได้หมื่นแตกจนได้ ช่วงนี้แบบช่วงนี้มันค่อนข้างเงียบค่อนข้างเหงาจริงแบบไม่ค่อยจะแตกหนักขนาดนี้นะผม ดูดิตัวคูณแม่งโหดตัวคูณแม่งโหดจริงคูณห้าสิบอ่ะคูณห้าสิบไม่รวยให้มันรู้ไปโอ้โหโอ้โหแล้วหลายอย่างนี้และหลายอย่างนี้ก็เกินไป เมื่อรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตจัดมาอีกห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทแม่งดีจัดแม่งเข้าดีจัดโอ้โหวิตามินรอบสุดท้ายเนี่ยเข้าดีจัดจัดหมื่นแปดไปดิ